2 ราศีดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็ม ส่งท้ายปี 2564 จะเป็นราศีใดกันบ้าง ไปรับฟังกันได้เลยค่ะ ราศีแรกคือราศีสิงห์เดือนนี้ดวงดาวเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน แต่เป็นการพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ชีวิตเริ่มต้นใหม่ เรื่องงานขยับขยาย ดวงดีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะ ใครอยากลงทุนนะคะ ทำธุรกิจใหม่ๆ ค้าขาย หรืออาจทำหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน จังหวะดวงดาว ส่งผลดี มีโอกาสได้เริ่มต้นอย่างแน่นอนค่ะ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทำให้เกิดความก้าวหน้า รวมถึงการเงินด้วยนะคะ แม้อาจจะไม่มีโชคลาภอะไรก้อนโต แต่อย่างน้อยการหมุนเงินส่งท้ายปี ยังพอมีจังหวะที่ดี มีข่าวดีเข้ามา ใครมีอุปสรรคปัญหาเรื่องการเงิน จะค่อยๆคลี่คลาย พบทางสว่างด้านการเงินที่ดีขึ้นมามากเลยทีเดียวค่ะ และราศีที่สองที่ดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็ม ส่งท้ายปีคือราศีกุมค่ะ ดาวเด่นที่สุดในโค้งสุดท้ายของปี 2564 แต่เราต้องขยับตัวเองด้วยนะคะถ้าคนและดวงมาเจอกันสองอย่าง ราศีกุมจึงเป็นราศีที่ดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องของความก้าวหน้า เรื่องของการทำงาน ทั้งเรื่องของการเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งเรื่องการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คนที่มีงานประจำอยู่แล้ว อยากเปิดร้านเพิ่ม ก็มีการค้าขายเข้ามา สามารถเริ่มต้นได้ดี และมีตัวช่วยที่ดี แถมการเงินจะแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง รวมถึงการเริ่มต้นของความรักก็จะดีขึ้นเช่นกัน จะสมหวังทั้งความรัก การงาน การเงิน ครบเลยทีเดียวค่ะ ฝากกดติดตาม กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน ช่วยกดไลค์ให้กับทางช่องกันด้วยนะคะ